you. IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาแนวคิด ด้านการเรียนการสอนภาษาของคอแนวคิดภาษาและการสื่อสาร ในคลิปก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องพัฒนาการของคอในยุคแรกจำได้ไหมคะว่าเขาใช้แนวคิดอะไรเป็นหลัก ใช่แล้วค่ะ คอในยุคเริ่มแรก เป็นแบบพฤติกรรมนิยมที่เน้นให้เรียนบทเรียนแบบซ้ำๆและทำแบบฝึกหัดไวยากรณ์ซ้ำๆจนเกิดความเชี่ยวชาญ นั่นก็หมายความว่า ถ้าผู้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดผิด หรือว่าคิดว่าตัวเองยังไม่มีความรู้แน่นพอ ก็ต้องกลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ำจนกว่าจะมีความชำนาญ แล้วถึงจะไปเริ่มเรียนบทเรียนต่อไป ฟังดูแล้วน่าเบื่อเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่แค่ผู้เรียนที่อาจจะรู้สึกเบื่อกับการเรียนแบบพฤติกรรมนิยม แต่นักการศึกษาในยุคต่อมา ก็ไม่เห็นด้วยกับการเรียนแบบนี้ ข้อแบบพฤติกรรมนิยมจึงถูกคัดค้าน เนื่องมาจาก 2 ปัจจัยก็คือ ปัจจัยที่ 1 ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยเน้นการกระทำหรือพฤติกรรมแบบซ้ำๆ ได้ถูกปฏิเสธ และ 2. การพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์นำไปสู่ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากกระแสการปฏิเสธ แนวการเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้ ก็ทำให้เกิดยุคใหม่ ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา นั่นก็คือ call ตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะ ยุคที่ 2 ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา จะยึดแนวคิดในการเรียนรู้ที่เรียกว่า ภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือ Communicative Language Teaching หรือ CLT ค่ะ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา หรือ linguistic knowledge กับทักษะทางภาษา หรือ language skill และความสามารถในการสื่อสารในที่นี้ก็คือ communicative ability เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย 1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง หมายถึง ความรู้ทางด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 2. ความสามารถด้านสังคม หมายถึง การใช้คำและโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ หรือการถามทิศทางและข้อมูลต่าง ๆ 3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษา เพื่อสื่อความหมายด้านการพูดและการเขียน หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างภาษา กับความหมาย ในการพูดและการเขียน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย หมายถึง การใช้เทคนิคเพื่อให้การติดต่อสื่อสาร ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด เช่น การใช้ภาษาท่าทาง การขยายความโดยใช้คำศัพท์อื่น แทนคำที่ผู้พูดนึกไม่ออก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ยุคที่ 2 ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือ communicative call เพื่อให้เห็นภาพของ call ตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร เรามาดูแอนิเมชันสั้น ๆ กันก่อนดีกว่านะคะ Wait, Phoebe's still pretty hung up on that mic, huh? I wouldn't read too much into it. Still, you know, a, a girl calls you by her ex-boyfriend's name. That, that, that's not a good thing, right? David, let me, let me stop you there, because I think I see where this is going. I'm not very good at giving advice. So if you want advice, go to Ross, Monica, or Joey if the thing you want advice about is pizza toppings or a burning sensation when you pee. <laughs> Sorry, I just wish there was something I could do, you know? Well, well, you know Phoebe. Seriously? We're gonna do this? I think you should. How about? It is usually a good idea to my suggestion is to. Why don't you? You could. I think you should. How about? It is usually a good idea to. My suggestion is to. Why don't you? You could. เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ชมคลิปไปแล้ว พอจะสรุปลักษณะสำคัญของคอ ในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารได้ไหมคะ เรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับหัวข้อนี้กันดีกว่าค่ะ อาจารย์คะคอในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยต่างกับยุคพฤติกรรมนิยมอย่างไรคะหลักๆเลยก็คือ คอแบบภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยจะให้ความสำคัญของการสื่อสารในชีวิตจริง โดยเน้นที่รูปแบบของภาษา ที่ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวัน มากกว่าเน้นโครงสร้างเหมือนแบบพฤติกรรมนิยมค่ะ อาจารย์พอจะช่วยสรุปลักษณะเด่นของคอแบบภาษาเพื่อการสื่อสารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะ communicative call หรือ call แบบภาษาเพื่อการสื่อสาร จะมุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เน้นที่การใช้รูปแบบทางภาษา แทนที่จะสร้างรูปแบบทางภาษา และ 2. สอนไวยากรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร ไม่เน้นการสอนแบบอธิบายไวยากรณ์ 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างคำพูดด้วยตนเองแทนการเรียนแบบภาษา จากโปรแกรมสำเร็จรูป และ 4. ไม่มีการประเมินหรือการให้รางวัลผู้เรียนด้วยคำชื่นชม หรือการกระทำใด ๆ 5. หลีกเลี่ยงการบอกว่าผู้เรียนทำผิด แต่พยายามจะใช้ความยืดหยุ่นผ่อนปรน กับความหลากหลายของการตอบรับของผู้เรียน และ 6. ใช้เพียงภาษาเป้าหมายเท่านั้น และสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ให้เข้ากับบรรยากาศของภาษาเป้าหมาย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และ 7. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่พบได้ในหนังสือเรียนเนื่องจาก ตัวหนังสืออาจจะไม่ทำให้ผู้เรียนบางคน เกิดจินตนาการในการใช้จริงในชีวิตประจำวัน แล้วยังมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอยู่ไหมคะ มีค่ะแล้วก็ยังมีการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะ Communicative Call สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ดังนั้นจึงมีการปรับใช้คอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษา เช่น 1. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็น tutor ในรูปแบบนี้โปรแกรม call ถูกใช้ในห้องเรียนเพื่อการฝึกทักษะ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเกม ฝึกภาษา โปรแกรมการเรียงลำดับคำการสะกดคำหรือการสร้างประโยค คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลในตัว ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จะถูกบรรจุในโปรแกรมนั้น ๆ จึงอาจเรียกได้ว่า คอมพิวเตอร์ เป็นเสมือนครูพิเศษที่นำเสนอความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยผู้เรียนได้รับอิสระจากการเลือกบทเรียนที่น่าสนใจ และเป็นอิสระจากแรงกดดันในสิ่งแวดล้อม 2. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกระตุ้น ในรูปแบบนี้โปรแกรม Call ถูกใช้ในฐานะเครื่องกระตุ้น โดยเน้นที่กระบวนการคิดวิเคราะห์ อภิปราย ซึ่งอาจพบสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านทางเกม เช่น SimCity ซึ่งเกมดังกล่าว หากผู้เรียนเลือกใช้ภาษาที่ต้องการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางด้านคำศัพท์ โดยที่ผู้เรียนอาจถูกกระตุ้นทางอ้อม ให้สืบค้น หรือพยายามให้ได้มา ซึ่งความเข้าใจในคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย แรงดึงดูดในเกมส์หรือโปรแกรมที่ผู้เรียนสนใจ อาจก่อให้เกิดความอยากรู้มากกว่าการค้นหาคำศัพท์จากบทเรียน 3. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียน ในรูปแบบนี้โปรแกรม Call จะถูกใช้งานในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น โปรแกรมพจนานุกรม หรือแม้กระทั่ง Microsoft Word โปรแกรมที่ใช้พิมพ์งาน ซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการตรวจการสะกดคำที่โปรแกรมบรรจุไว้ โดยสรุปแล้วนะคะ คอแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นที่การเรียนภาษาเพื่อไปติดต่อสื่อสารในชีวิตจริง การเรียนไวยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้รูปแบบภาษา เพื่อการสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามนะคะ แนวคิดนี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนได้ เนื่องจากแต่ละแนวคิด และวิธีการนั้นล้วนแต่มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้น ในครั้งต่อไปนะคะ เราจะมาดูยุคที่ 3 ของคอที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบ เครือข่าย ไร้สายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ